พ่อผมจากไปในวันที่ทำสงครามกับกลุ่มคอมมิวนิสต์ พ่อตายเพื่อปกป้องประเทศชาติของเรา แต่ทำไมผมรู้สึกว่า เขาไม่เคยทำอะไรเพื่อผมเลยล่ะ ตอนนี้แม่ผมย้ายมาเป็นอาสาในที่ที่ขาดแคลนแพทย์ ทำให้ผมต้องย้ายโรงเรียนมาด้วย ซึ่งนั่นก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ผมต้องมาเจอกับเรื่องบ้า ๆพวกนี้ ฮ้ยไอผ่านฟ้านี่หว่าวันนี้นายมีตังค์ให้พวกเราไหม ผมไม่มีครับทำไมผมต้องให้พวกคุณด้วยอ้าวมึงคิดจะเล่นกับกูเหรอ เอาพวกเราเกินเฮ้ย เฮ้ยทำไรอ่ะไปก่อนเว้ยผ่านฟ้าผ่านฟ้านี่เป็นอะไรไหมผมไม่เป็นไร พวกเธอไม่ต้องมายุ่ง เดี๋ยวเธอจะโดนลูกหลงเปล่าๆ สามาช่วยจะขอบคุณล้วคำก็ไม่มี ไม่เป็นไรหรอกข้าวเขาแค่ไม่อยากให้เราโดนลูกหลง ไอ้ผ่านฟ้าวันนี้กูมีเรื่องต้องเคลียร์มึง ผมไม่มีเรื่องอะไรต้องคุยนี่ มึง ไม่รู้ว่าตอนนั้นผมคิดอะไรอยู่ ผมรู้แค่ว่าถ้าผมมัวแต่ยอมพวกมันแบบนี้ ผมก็คงต้องเป็นไอ้ขี้แพ้ที่ต้องถูกพวกมันรังแกแบบนี้ต่อไป ไม่ไหวแล้วเฮ้ยมันทำอะไรกันวะ สืองอะไรด้วยวะกูไม่อยากเสือหรอกแต่ตอนเห็นพวกมึงลุกคนเดียวแหบแล้วเว้ยมึงีแส่เรื่องจริงหรอไอ้พวกเราจัดการอย่าให้เหลือไอ้เขาก็ไม่อยากให้จบแต่ร้องไงวะหมายความว่าไอ้เลกไม่เหลือเขาเดินยังไงล่ะมรึงจะรออะไรกันอยู่วะมี่ให้ผมไปทำมันจะรอให้บาทาพู้แม่งมันอัดหน้ามึงก่อนหรือไงไปก่อนเว้ยฝากไว้ก่อนด้วยเฮ้อจะลืมเอาคืนล่ะบอสเอ้ยเฮ้ยนายเป็นไงบ้าง ป็นไรแค่เจ็บนิดหน่อยขอบคุณคุณนายมากนะ ไม่เป็นไรหรอกดีเราคนเห็นนายหลังแกมได้หรอกอีกอย่างหนึ่งนะคนนั้นผมก็อะไรกินะไรอยู่แล้วอ๋อลืมไปชืู่ผาไม่รู้จักมันชื่อผ่านฟ้านะยินดีด้รู้จักถ้าปกตินายกลับบ้านไหมปกติเราเดินกลับบ้านอืมถ้างั้นลองไปที่ชันอยู่ก่อนไหมพอดีชันอยู่แถวนี้ก็นะลองไปดูก่อนก็ได้นะอืมได้สิ มึงผ่านปลาเพิ่มอยู่เอง โอ้ยกล้าดูดีใช้ได้เลย ก็แต่ล้วเคยดูดีไหมไม่เคยอ่ะ จริงดิ งั้นมันลองดูไหมไม่เป็นไรอ่ะ เดี๋ยวตอนนี้เย็นมากเขาเดี๋ยวเรากลับบ้านก่อนนะกันการเป็นคนดีไม่ได้ช่วยชีวิตนายดีขึ้นหรอกนะ เดี๋ยวมีคนรังแกนายอยู่ดีซึ่งเป็นคนเลวเลยไม่ดีกว่าเหรอ ไม่มีใครมารังแกไม่ต้องแคร์สายตาใครแล้วก็ไม่ต้องมาโดนเจ็บปวดคนเดียวถ้านายคิดว่า เป็นคนดีแล้วไม่ได้อะไรกระเพราจะได้เสมอนะ ที่ไดช่วยมันแล้วช่วยมันเข้ากลุ่มทำไมอะมึงเห็นตอนมันรู้สู้ไหมเปิดดวงตามันรู้สึกว่าน่าสนใจดีว่ะผ่านฟ้าหน้าไปโดนอะไรมานี่มากลิ่นบุหรี่ด้วยนี่ ลูกไปทำอะไรมาแม่เคยสนใจเรื่องพวกนี้ด้วยเหรอ วันวันแม่เอาแต่ออกอาสาไปทั่วไปช่วยเหลือเด็กพวกเนี้ย แล้วไปช่วยเหลือคนอื่นอ่ะ แม่เคยคิดถึงผมบ้างไหมแม่เคยสนใจผมไหมที่โรงเรียนผมจะเป็นยังไงบ้างทางฟ้าแม่ขอโทษ อนนั้นผมคิดว่าในเมื่อเป็นคนดี แล้วเราต้องมานั่งเจ็บปวด ไม่มีความสุข แล้วเราจะเป็นไปทำไมกัน ถ้าผมอยู่กับพวกภูผา ผมก็ยังจะมีเพื่อน มีคนคอยช่วยเหลือในใจหนึ่งจริงๆ ผมก็แค่อยากประชดแม่นะครับ Thank you. คนยังไงเขาใช้จูงลูกไปในทางที่ไม่ดีพวกนั้นไม่ได้จริงใจกับลูกเลยนี่ผ่านฟ้าไปสู่บุรีมาอีกแล้วใช่ไหมเลิกเถอะแม่ขอทำไมผมต้องเลิกด้วยล่ะครับ นี่มันชีวิตของผมนี่ผมจะทำอะไรก็ได้ปะครับพ่อค่ะ แม่ไม่ต้องมายุ่งแม่ คุณดิน ฉันขอโทษ ขอโทษที่ดูแลลูกของเราได้ไม่ดี ขอโทษที่ทำให้ลูกของเราต้องกลายเป็นแบบนี้ ฉันไม่รู้จะทำยังไงลูกถึงจะเข้าใจเรา เข้าใจในสิ่งที่เราพยายามทำมาตลอด ถ้าตอนนี้ฉันมีคุณอยู่ข้างด้วยก็คงจะดีสิ ผมกลับไปนั่งคิดเรื่องเมื่อคืนนั้นตลอดทั้งคืน จนผมรู้สึกว่า ผมทนไม่ไหวแล้ว ผมจึงเดินกลับมาที่นี่ ที่ที่ผมไม่เคยคิดเลยว่า มันจะสามารถปลดล็อกความรู้สึกทุกอย่างของผมได้ จริงๆ หน้าน้ำผมอยากจะขอบคุณคุณที่คุณรับรักผม ขอบคุณที่มาเป็นแม่ของลูกของผมในวันนี้ ขอบคุณที่คุณเข้าใจผมมาตลอด คุณก็รู้ดีว่าผมเชื่อมั่นในอุดมการณ์ของผมแค่ไหน ผมเชื่อเสมอว่าคนเราเกิดมาเพื่ออะไรบางอย่าง แล้วผมก็พบว่าผมมีความสุขทุกครั้งที่ผมได้เสียสละและปกป้องคนอื่น ผมจึงเลือกมาเป็นทหาร ถ้าผมต้องตาย ผมก็ขอตายอย่างมีเกียรติ ในฐานะทหารที่ปกป้องประเทศของตัวเอง ตอนแรกผมไม่คิดว่าจะมีใคร แต่เมื่อผมได้เจอคุณ ผมก็รู้ได้ทันทีว่าผมมีอะไรบางอย่างอีกสิ่งหนึ่งที่ผมต้องปกป้องไว้ให้ได้ นั่นก็คือคุณวินาทีนั้นผมก็รู้ว่า วินาทีที่ผมรู้ว่าเรามีลูกด้วยกัน ผมมีความสุขที่สุดในชีวิต ผมเฝ้านับวันรอให้เขาออกมาลืมตาดูโลก ลืมตามาให้เห็นว่าพ่ออย่างผมเนี่ยมันยิ้มแก้มปริมากแค่ไหน ผมคิดมาตลอดว่าผมจะตั้งชื่อลูกของเราว่าอะไร ผมอยากให้เขาเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุดที่ฟ้าประทานมาให้เราสองคน ผมเลยตั้งชื่อของเขาว่าผ่านฟ้า เพราะว่าผมเอาความหมายของชื่อของผม ผืนดินกับชื่อของคุณน่านน้ำมารวมกัน เพราะในเมื่อคุณคือน้ำที่คอยอบอุ้มดินไว้ของผม เพราะผมเอาความหมายของชื่อผมผืนดินกับชื่อของคุณน่านน้ำมารวมกัน เพราะในเมื่อคุณคือน้ำที่คอยอบอุ้มผืนดินอย่างผม ผมก็อยากให้ลูกของเราเนี่ย เป็นเสมือนท้องฟ้าที่ให้ความชุ่มชื้น แก่ดินและน้ำที่คอยเป็นหลังคาที่อบอุ้มพวกเราไว้อีกที ผมอยากให้เขาเติบโตขึ้นมาอย่างสมบูรณ์ แข็งแรง มีความสุข ผมอยากให้เขาเป็นเหมือนท้องฟ้า ที่แม้ว่าบางวันท้องฟ้าจะเต็มไปด้วย ผมอยากให้เขาเป็นเหมือนท้องฟ้าที่แม้ว่าบางวันท้องฟ้าจะเต็มไปด้วยเมฆฝนหรือพายุ แต่ไม่ว่ายังไงสิ่งเหล่านั้นมันก็ต้องผ่านไป เพราะเมื่อตะวันยังคงต้องขึ้น มันก็ยังจะมีวันใหม่ ที่ท้องฟ้าจะกลับมาสดใสเหมือนเดิม ผมรักคุณและลูกของเรามากนะ ขอบคุณที่คอยอยู่ข้าง ๆกันเสมอ คุณอย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะ ถ้าผมทำงานเสร็จ ผมจะรีบกลับไปเตะบอลกับลูกด้วย ด้วยรักและห่วงใยผ่านฟ้า แม่ ผมขอโทษครับ แม่สิ ต้องขอโทษ แม่ไม่เข้าใจลูกเลย ให้อภัยแม่นะ ครับ ผมรักแม่นะครับ แม่ก็รักลูก ในตอนนั้นผมกะว่าจะเดินไปบอกปุภาว่าผมคงไม่ได้กลับไปอยู่ในกลุ่มของเขาแล้ว และอยากจะขอบคุณที่ครั้งหนึ่ง เขาเคยช่วยผมไว้ แต่ก็มีสิ่งที่ไม่คาดหมายเกิดขึ้น คราวนี้ส่งของที่ไหนตรงซอยหลังสิบสองเมื่อไร สามวัน รอบนี้สองพันเมตรพี่ใหญ่บอกว่า ให้กระจายให้ทั่วถิ่นเรา แล้วก็ระวังรองสารวัตรที่เข้ามาใหม่ด้วย เพราะว่าเขาบอกว่าตรวจเข้มมาก ตรงเส้นผมโอเค นี่มันขอยผ่านฟ้านี่แวบมมาตกมีได้ไงกันวะพี่ผาพี่ผาแย่แล้วผมไม่ตั้มแล้วตำรวจจับว่าไงนะ ก็ขอบคุณพ่อพี่นะ ที่ยังช่วยพวกเราไว้มนี่ยติดคุกแน่พวกตำรวจไม่รู้ได้ยังไงวะพราพวกเราสมยาพ่อก็บอกว่ามีคนแจ้งตำรวมไปลวันก่อนใครวะหรือว่า นี่มันถอยผ่านฟ้านี่วะมาตกมีได้ไงกันวะ ไอผ่านฟ้า นนี้ลูกอยากกินอะไรไหมเดแม่จะพาไปกินผมอยากกินตะเวนเส้นนะครับที่ไหนดีล่ะแถวไหนก็ได้ครับงั้นโอเคเดี๋ยวเย็นนี้แม่พาไปลูกอาบน้ำเตรียมตัวไว้แล้วกันนะเดี๋ยวแม่กลับมาแล้วจะพาไปครับเฮ้ยใช่แม่เป็นไรไหมแม่ ่ ใครก็ได้ช่วยด้วย ใครก็ได้ช่วยด้วย เฮ้ย นี่เราพยาบาลที แม่ผมรอดจากการถูกยิง ตอนนั้นผมกลัวว่าแม่จะจากผมไปมากๆ ผมทั้งโกรธและเสียใจ แต่พอผมรู้ว่าแม่ผมพ้นขีดอันตรายแล้ว ผมก็ดีใจมากๆ และรู้ตอนนั้นเลยว่า ต่อไปนี้ผมจะใช้ทุกวินาทีที่อยู่กับแม่อย่างมีค่าที่สุด ที่ตัวเองเกิดมาเพื่อมันได้แล้ว สิ่งที่ผมทำแล้วมีความสุข สิ่งนั้นคือการได้เป็นแพทย์อาสา เหมือนกับแม่ของผม ทุกอย่างได้กลับไปสู่สิ่งที่มันควรจะเป็นแล้ว ผมได้เห็นอะไรมามากมายในวัยเด็กของผม พ่อของภูผาถูกจับด้วยข้อหาทุจริต และเป็นผู้อยู่เบื้องหลังธุรกิจมืดทั้งหลาย ทำให้ภูผาต้องเจอกับเรื่องแย่ๆเข้ามาในชีวิต ถึงเขาจะเลวและใจร้ายกับผมมากแค่ไหน แต่ผมก็ได้ให้อภัยเขาไปหมดแล้ว ผมหวังแค่ว่าให้เขาสามารถผ่านเรื่องเหล่านี้ไปให้ได้ และเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นภูผาคนใหม่ที่ดีกว่าเดิม และตอนนี้ผมก็มีเพื่อนที่สนิทมากที่สุดถึงสองคน และหนึ่งในนั้นก็ได้พ่วงตำแหน่งภรรยาของผมไปด้วยครับ thank you นึ่งเดินเลย เฮ้ย ไอผ่านฟ้า นี่หว่าวันนี้แกมีตังค์ให้พวกเราไหม ไม่มีครับทำไมผมต้องให้พวกด้วยอ้าว เฮ้ย เฮ้ย ไอผ่านฟ้าอุ้ย กูต้องมี Thank you.